ครับในหัวข้อนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การเข้าใช้งานในส่วนของตัว Google Sites กันนะครับ ซึ่งในการใช้งานเนี่ยเราสามารถอยากเข้าใช้งานได้ 2 ช่องทางด้วยกันนะครับ มาดูช่องทางแรกนะครับก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ในส่วนของไซต์ google.com ได้ โดยตรงเลยนะครับ หรือจะเข้าผ่านตัวปุ่มเมนูนะครับ ในหน้า Google ที่เราทำการ ลงชื่อเข้าเข้าใช้งานนะครับ แล้วก็ในปุ่ม9จุดตรงนี้ แล้วก็เลือก Google Site อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site เนี่ย ผ่านตัว Google Drive นะครับ ซึ่งตัว Google Site เนี่ยที่สร้างเนี่ย จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Google Drive นะครับ ครับในการสร้างเว็บไซต์นะครับ ณ ปัจจุบันตอนนี้ ตัว Google Sites ก็ได้ออกเวอร์ชันใหม่มาให้เราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับ โดยใช้วิธีการ Dark and Drop นะครับ หรือว่าลากและวางนะครับ อันนี้ก็ช่วยให้คนที่จะสร้างเว็บไซต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานนะครับในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมหรือว่าเขียนโปรแกรมภาษา HTML หรือภาษาเว็บนะครับ ก็สามารถที่จะสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้นะครับ อีกอันนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซต์ในส่วนของไซต์คลาสสิกนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับ อันนี้การใช้งานก็เหมือนกันครับก็คือ สามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้ แต่ว่าการใช้งานในส่วนของคลาสสิกเนี่ยจะซับซ้อนกว่าตัวไซต์ตัวใหม่นิดนึงนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันนะครับในส่วนของตัวไซต์ รูปแบบใหม่นะครับที่ทาง Google ได้เตรียมไว้ให้นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูการเข้าใช้งานกันนะครับ เราสามารถที่จะไปที่ปุ่มแอป Google ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไซต์อันนี้ก็จะเป็นตัวไซต์ตัวเก่านะครับ ซึ่งถ้าเราอยู่ในหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะคลิกปุ่ม New Google Site ตรงนี้เข้าไปได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ได้สร้างไว้นะครับในส่วนของตัวไซต์ตัวใหม่อีกช่องทางหนึ่งนะครับ ก็คือเราสามารถที่จะ เข้าไปในส่วนของตัวได้ก่อนได้เลยนะครับจากนั้นเราอาจจะสร้างโฟลเดอร์ ตัวไซส์ของเราเอาไว้นะครับ เสร็จแล้วเราสามารถที่จะคลิกปุ่ม new ตรงนี้นะครับ แล้วก็เพิ่มเติม แล้วก็เลือก Google Size ขึ้นมานะครับไซส์ของเราก็จะจัดเก็บให้นะครับ อยู่ในตัวโฟลเดอร์ที่เราสร้าง อันนี้ก็สะดวกในการใช้งานด้วยนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเข้ามาค้นหาเว็บไซต์ของเราเนี่ยว่าจัดเก็บอยู่ตรงไหนนะครับ ได้อย่าง ง่ายดายเหมือนกัน โดยการสร้างผ่านตัวไดนะครับ เราสามารถที่จะดับเบิลคลิกเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวไซต์ที่เราสร้างผ่านตัวไดนะครับ เราสามารถคลิกกลับไปยังตัวไซต์โดยตรงได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่เราได้สร้างเอาไว้ ก็เช่นกันครับ ก็จะถูกจัดเก็บอยู่ใน ตัว Google Site นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะย้อนกลับไปดูไซต์คลาสสิกตรงนี้สลับไปมาได้นะครับ ระหว่างไซต์เก่ากับไซต์ใหม่ อันนี้ก็เป็นช่องทางในการเข้าในส่วนตัว Google Site นะครับ ซึ่งเราจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับ จะเข้าผ่านตัวไซต์ Google โดยตรงตรงนี้ หรือจะไปสร้างนะครับโดยการสร้างผ่านตัว Google Drive ทดลองสร้างอีกเว็บหนึ่งก็ได้ ครับ อนนี้เราก็มี 2 เว็บนะครับในโฟลเดอร์นี้ ทีนี้กลับไปดูที่ไซต์ก็จะมีเห็นไหมครับก็มี 2 เว็บเช่นกันนะครับ